ค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้จะมาสอนวิธีการใช้เข้าใช้งานกระเป๋าสตางค์บล็อกบล็อกเชนนะคะ ถ้าตอนแรกเนี่ยเราก็ไปทำการสมัครกระเป๋าสตางค์โดยเข้าไปที่กระเป๋าสตางค์นะคะ ถ้าเสร็จแล้วกรณีเรายังไม่มียังไม่ได้สมัครเนาะแล้วก็คลิกตรงที่ว่าลงเริ่มต้นกระเป๋าสตางค์ใหม่ ก็คลิกเข้าไปเลย และเราก็ใส่อีเมลของเรา แล้วก็รหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน แล้วเสร็จแล้วก็ดำเนินการต่อนะคะ แต่อันเนี้ยคือสมัครไว้แล้วก็จะมาสอนวิธีการเข้าใช้นะ แล้วก็มาที่ลงชื่อเข้าใช้งานตอนนี้คลิกเข้าไปเลย เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เราก็ใส่ชื่อของเราไป อันนี้ก็คือเคยเข้ามาแล้วเนาะมันก็เลยจะ แสดงให้อัตโนมัติ แล้วก็เข้าไปที่ Open Wallet เสร็จแล้วเนี่ย มันก็จะมีหน้าต่างออกมา มันก็จะแสดงเป็น Wallet ของเรา จำนวนการโอนเข้า โอนออกอย่างเงี้ย แล้วก็มี transcription คืออการที่เราแสดงประวัติอะค่ะว่าเราเคยโอนไปที่ไหน หรือว่าได้เงินมาจากอะไร อันนี้ก็เป็นวิธีการเซ็นส่งเงินไปให้ แล้วก็ใส่ที่อยู่บิตคอยจำนวนเงินแล้วก็ทำการเซ็นเพย์พาประมาณนี้อะค่ะ ขอบคุณค่ะ